พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้เป็นตอนที่ 6.3 แล้วครับ ตอนที่ 6.3 ว่าด้วยเรื่องของการจำแนกและประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนนะครับ โดยมีเนื้อหาย่อยด้วยกัน 2 เรื่องด้วยกันนะครับ เรื่องที่ 1 ก็คือเรื่องของการจำแนกสื่อการเรียนการสอนตามประเภทต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนครับ ดังที่ทราบกันนะครับ ว่าสื่อการเรียนการสอนนั้นสามารถจำแนกได้หลายลักษณะนะครับ ตอนนี้เรามาฟังในเรื่องของการจำแนกตามคุณสมบัติของสื่อบ้างครับ ประเภทที่1นะครับก็คือจำแนกว่าเป็นสื่อประเภททัศนวัสดุนะครับเช่น เรื่องของกระดานดำ กระดานผ้าสำลีนะครับแผนภูมิ แผนภาพ ฟิล์มสตริปหรือว่าสไลด์นะครับ ก็จะเป็นสื่อที่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการมองเห็นนั่นเองครับและประเภทที่ 2ครับคือโสดวัสดุนะครับโสดก็คือการได้ยินนะครับเพราะนั้นโสดวัสดุก็ได้แก่เรื่องของเครื่องบันทึกเสียงนะครับ เครื่องรับวิทยุห้องปฏิบัติการทางภาษา หรือว่าระบบการขยายเสียง พวกนี้หรือถือว่าเป็นโสดวัสดุทั้งหมดเลยครับ ประเภทที่3ครับประเภทโสดทัศนวัสดุนะครับก็เอาโสดและทัศนะมารวมกันนะครับก็คือทั้งการได้ยิน และการได้เห็นนะครับสื่อประเภทโสตทัศนวัสดุนะครับ ก็ได้แก่ภาพยนตร์ โทรทัศน์นะครับต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น ประเภทที่ 4ครับเป็นประเภทเครื่องมือหรืออุปกรณ์นะครับ ก็ได้แก่พวกเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นเครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องฉายฟิล์มสตรีปนะครับเครื่องฉายสไลด์ เหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ครับ ประเภทที่ 5 ครับ เป็นประเภทที่เรียกว่ากิจกรรมต่างๆนะครับ อย่างเช่น การจัดกิจกรรมให้มีนิทรรศการ การสาธิต การทัศนศึกษานะครับที่ใช้ในการเรียนการสอนต่างๆ เหล่านี้ก็จะเรียกว่าเป็นกิจกรรมต่างๆครับ แต่ถ้าเราจะจำแนกสื่อนะครับการเรียนการสอนนั้นตามรูปแบบของตัวสื่อนะครับก็สามารถที่จะจำแนกไว้ได้ดังนี้ครับ 1. สื่อประเภทสิ่งตีพิมพ์ ะครับก็ได้แก่พวกเรื่องของหนังสือแบบเรียนนะครับหรือว่าเอกสารการสอนต่างๆ 2. วัสดุกราฟิกนะครับเช่น เรื่องของแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิตินะครับต่างๆ เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นวัสดุกราฟิก 3. เรื่องของวัสดุฉายหรือและรวมไปถึงเครื่องฉายนะครับเช่นเรื่องของภาพยนตร์เรื่องของสไลด์นะครับพวกนี้ก็จะเป็นวัสดุฉาย ประเภทที่4ครับเป็นวัสดุถ่ายทอดเสียงนะครับ ได้แก่เรื่องของวิทยุเครื่องบันทึกเสียงที่มีการส่งเสียงออกมาได้นะครับ ก็เรียกว่าเป็นวัสดุถ่ายทอดเสียงครับ อีกลักษณะหนึ่งครับของการจำแนกประเภทของสื่อนะครับ ถ้าเราจะจำแนกประเภทของสื่อตามลักษณะการใช้นะครับ ก็ได้แก่ 3 ประการด้วยกันนะครับ คือเรื่องของเครื่องมือหรืออุปกรณ์นะครับ หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าฮาร์ดแวร์ นะครับ แล้วก็วัสดุนะครับเป็นข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับและสุดท้ายครับเรื่องของเทคนิคหรือวิธีการ หรือว่าเทคนิคหรือเมธอดครับ มาถึงหัวข้อย่อยที่2นะครับหัวข้อย่อยในเรื่องของประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนนะครับ สื่อการสอนสื่อการเรียนการสอนนั้นมีประโยชน์มากมายหลายอย่างนะครับ เราจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังดังนี้ครับ 1. นะครับ สื่อการเรียนการสอนนั้นสามารถที่จะเอาชนะข้อจำกัดในเรื่องของความแตกต่างกันของประสบการณ์ดั้งเดิมของผู้เรียนนะครับ คือว่าเมื่อใช้สื่อการเรียนการสอนแล้วเนี่ยจะช่วยให้เด็กซึ่งมีประสบการณ์เดิมที่ต่างกันเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างใกล้เคียงกัน 2. ขจัดปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่นะครับ เพราะว่าประสบการณ์ตรงบางอย่างของผู้เรียนนะครับหรือว่าการเรียนรู้ของผู้เรียนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มาจากสถานที่เดียวกันนะครับ แต่ว่าเราสามารถใช้สื่อเป็นตัวถ่ายทอด เรื่องของสถานที่ได้ครับ 3. ทำให้เด็กนั้นได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่งแวดล้อม แล้วก็สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เราจัดเป็นสื่อที่ให้เด็กนั้นได้เข้าไปเรียนรู้ครับ 4. สื่อการเรียนการสอนนะครับ จะทำให้เด็กนั้นมีความคิดรวบยอด เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือว่าเป็นอย่างเดียวกันนั่นเอง 5. ทำให้เด็กมีมโนภาพเริ่มแรกอย่างถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์ เพราะว่าเมื่อเด็กเห็นสื่อการเรียนการสอนนะครับ ที่เป็นอย่างเดียวกัน เขาก็จะมีมโนภาพที่จะเริ่มต้นของความคิดนะครับที่จะเหมือนกันแล้วก็ถูกต้องสมบูรณ์ตามที่ผู้สอนต้องการ 6. ทำให้เด็กมีความสนใจแล้วก็ต้องการที่จะเรียนในเรื่องต่างๆ มากขึ้นนะครับเช่นการอ่านการคิดริเริ่มสร้างสารรค์ ทัศนคติแล้วก็การแก้ปัญหาเหล่านี้เป็นต้นครับ 7. เป็นการสร้างแรงจูงใจแล้วก็เร้าความสนใจของผู้เรียนนะครับ เวลาเรานำสื่อเข้ามาใช้ ก็จะสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจ หรือว่าดึงดูดความสนใจเร้าความสนใจของผู้เรียนได้อย่างดีครับ 8. ครับ สื่อการเรียนการสอนนั้นสามารถช่วยให้ผู้เรียนนั้น ได้มีประสบการณ์จากรูปธรรมไปสู่นามธรรมครับ